การจัดการตลาดชุมชนสมัยใหม่ Modern Community Marketing Management จากอดีตชุมชนไทยส่วนใหญ่ เป็นสังคมเกษตรกรรม รูปแบบชีวิตที่เรียบง่าย มีการแลกเปลี่ยนโดยผ่านตลาด ซึ่งความเป็นชุมชนสมัยดั้งเดิม อยู่กับประสบการณ์ทางสังคมแบบส่วนตัว รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่วนกลุ่มชุมชนสมัยใหม่ จะมีความสัมพันธ์กันแบบเครือข่าย อาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการเชื่อมโยง สามารถติดต่อกันระหว่างสังคมต่อสังคมไปอย่างแพร่หลายกระจายไปได้ทั่วทุกมุมโลกการพัฒนาทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการตลาดอย่างไร เกิดการซื้อขายที่ทันสมัย ส่งผลต่อผู้ผลิตสินค้าให้สามารถผลิตสินค้าและบริการ ไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านตลาดเป็นตัวกลางที่มีรูปแบบการกระจายไปยังชุมชน นอกจากนั้นยังมีลักษณะที่สร้างความหลากหลายตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้นการตลาดยังก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในเรื่องของการกระจายศูนย์การค้ามีสิ่งอำนวยความสะดวก และความบันเทิงให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค ตามความจำเป็นและความต้องการอย่างเหมาะสม การรักษาเอกลักษณ์ การรักษาความสัมพันธ์ การรักษาตลาดชุมชนให้คงอยู่ ถือเป็นตลาดชุมชนสมัยใหม่ เป็นกระแสแนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการตลาดชุมชนร่วมกัน ที่มีความหลากหลายในตัวเอง มีลักษณะของการผสมผสานองค์ความรู้ที่ประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการจัดการสมัยใหม่ ที่มีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัว ทางการบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการดำเนินงานที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผล และคุณภาพของการให้บริการอย่างคุ้มค่าค่ะ สรุปแล้วการจัดการตลาดชุมชนสมัยใหม่ เราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้าง เราจะเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการตลาดชุมชน ปัญหาของตลาดชุมชน การบริหารจัดการตลาดชุมชน เทคโนโลยีในการจัดการตลาดชุมชน และบทบาทในการส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีต่อการบริหารจัดการตลาดชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป การจัดการตลาดชุมชนสมัยใหม่ Modern Community Marketing Management ตลาดชุมชนสำหรับคนยุคใหม่ สมัครเรียนได้ที่ t h a i m o k o r g เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย